ำความรู้จักวีทูเบอร์ถามมาต่อไป กันเริ่มเลยนะ สามสี่ชื่ออะไรครับครูกะ ชื่อเล่นล่ะครูเป็นวีทูเบอร์แบบไหนงั้นหรอ ลิงป่าแห่งเมืองอะไรวะ วันเกิดล่ะ19สิงหา อายุล่ะ300 ปี เพศของคุณล่ะ ยอดชาย สูงเท่าไหร่หรอ 195 อยู่ที่ไหนหรอในถ้ำยังไงล่ะ จุดเด่นล่ะ ตายบ่อยมาก ไหนมาแล้วก็ลองพากเสียงทีสินายนะก็เป็นได้นะฮีโร่เนี่ยไลฟ์ที่ไหนเหรอ YouTube ตอนนักทายพูดว่าอะไรครับ สวัสดีครับ ตอนจากลาล่ะ บายบายนะทุกคน โอมีมาร์กล่ะ ลินและป่าแฮชแท็กล่ะคูกะไลท์แฟนอาร์ตล่ะคูกะอาร์ต แฟนเนมล่ะ คนข้างลัทธิ สีที่ชอบล่ะครับ สีม่วง คนที่ชอบล่ะก็คุณยังไงล่ะครับถนัดอะไรเหรอ ตายทุกเกม ลองบอกรักสักหน่อยได้ไหม ฉันรักนายเสมอนะโซละ ชอบทานอะไรกล้วยหอม ชอบดื่มอะไรเหรอ น้ำเปล่า ชอบแนวมังงะแนวไหน ไปต่างโลก แนวอนิเมะล่ะฮาาตลกตลกเกมสุดลัก มีเยอะมาก เพลงที่ชอบล่ะ ฟังได้หมด ไม่ชอบอะไรเหรอปลาหมึกโคตรนับถือไทยอยู่ เปโกราจงเจริญความฝันของเธอล่ะหนึ่งล้านซับในตอนท้ายนี้ช่วยพูดอะไรให้หน่อยนะขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ